เฮ้ยมาแล้ว เออ มาแล้วนะับท่านผู้ชม เต็มแผงเต็มกระดานนะครับช็อตเงินเท่าไหร่ 7,500 นะฮะท่านผู้ชมมาถึงมันมาแล้ว จังหวะมันมามันก็มาเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ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 30 บาทก่อนนะฮะ 10 ทีนะท่านผู้ชมนะ ไปเลยครับ ไม่ต้องแบบไล่ไปทีนี้น้อยๆนะฮะผมแบบ สายนี้อยู่แล้วนะแบบหนักๆไปเลยนะฮะ ไปครับ เชื่องช้าเหลือเกินนะเปิดเทอร์โบไปเลยครับผม ดอกแรกก็ ยังไม่ค่อยไหลนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โห ไปครับซ้ำไปต่อเนื่องเลยนะท่านผู้ชมนะ ถ้าโจ๊ะเดียวแตกเจาะเดียวนะครับผมพอเลยนะก็อย่าไปเล่นไปยืดไปเยอะนะฮะท่านผู้ชมนะ เกมสล็อตเล่นได้ก็ควรพอนะครับผม ไม่งั้นเขาจะโดดเรา จากประสบการณ์การเล่นสล็อตมา 7-8ปดปีนะฮะท่านผู้ชมช่วงแรกก็ ไม่ได้ดีนะฮะท่านผู้ชมนะพอหลัง ๆ เริ่มจับจุดได้ รู้ตัวเองนะครับ ว่าถ้าได้แล้วก็ควรพอนะฮะท่านผู้ชม แต่วันใดที่เราเล่นเสียนี่ก็คือปล่อยไปเลยนะท่านผู้ชมนะ เล่นเสียก็คือ อย่าไปซีเรียสอะไรนะครับผม ก็เหมือนกับว่าเป็นการลงทุนนะครับอย่าไปหัวร้อนตามนะฮะ อย่างเช่นแบบว่า อ่ะดอกนี้เสียไปละ เราต้องเติมเพิ่มเติมเพิ่มงั้นผมแนะนำว่าอย่านะครับท่านผู้ชมนะ ไม่ดีนะครับผม โดยเฉพาะตอกดอกนี้ตอนนี้ผมหัวเริ่มร้อนแล้วอะ่ะ โอ้ยไม่มาสักเม็ดเลยนะท่านผู้ชมนะ เฮ้ย มาแล้ว เออ มาแล้วนะฮะท่านผู้ชม ต็มแผงเต็มกระดานนะครับช็อตนี้เท่าไหร่7,500นะฮะท่านผู้ชมมาถึงมันมาแล้ว จังหวะมันมามันก็มาเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ เพราะฉะนั้นผมก็ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฮะ ขออีกสักนิดนะฮะท่านผู้ชมนะ อันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับผม ไปต่อครับ โอามันมาอีกแล้ว คูสิบช็อตนี้ เป็นกระดานหรือเปล่านะฮะเป็นกระดานอย่างนี้สามร้อยคูณิบโอ้โหมพันบาทนะฮะวันนี้เงินของเรามีแบงค์เทาสิบแบงค์แล้วนะฮะท่านผู้ชม ไปผมเพิ่มเบ็ดไปเลยนะครับห้าสิบบ้าง สิบทีนะฮะท่านผู้ชมเอาเป็นเรื่องแล้วไงฮะท่านผู้ชมนะ เป็นเรื่องแล้วหรือยังไง เป็นแผงเต็มกระดานอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชม คูณสิบห้าร้อยคูณสิบห้าพันบาทนะฮะ โอ้โหที่เสือใจดีจัดเลยนะครับ ที่เสือใจดีจัดเลยนะฮะ เงินรางวัลซูเปอร์เมกะ5,000บาทนะฮะท่านผู้ชมนะ ผมขออีกเบ็ดเพิ่มเบ็ดอีกสักดอกหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวผมพอแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เอ้ามาอย่างอีกต่อเนื่องนะฮะแต่ยังไม่ได้เพิ่มเบ็ดเลยอ่ะอุ้ยตัวนี้ตัวแพงด้วยนะครับมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเพิ่มเบ็ดอีกสักทีหนึ่งนะฮะแล้วก็โอ้โ ยช็อตนี้เท่าไหร่ครับเงินรางวัลก็โหหนนึ่่งมืสองพันห้าร้อยบาทท่านผู้ชม โอ้โห แต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมขอเพิ่มเบ็ดแล้วเดี๋ยวโอ้โหมาต่อเนื่องนะครับเอ้ยเป็นเรื่องแล้วยังไงยังไม่ทันได้เพิ่มเบ็ดโอ้โหมาอีกไม่น่าจะเป็นหมื่นนะครับท่านผู้ชมนะช็อตนี้โอ้ยเกินนะฮะ มาอีกหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับ โอ้โห ท่านผู้ชมเอ้ย เป็นเรื่องแล้วได้ยังไง ผมขอเพิ่มเบ็ดช็อตนี้แล้วเพียงพอแล้วดีกว่านะฮะท่านผู้ชมนะอะผมขอเบ็ดสูงสุดเลยกันเนาะ เบ็ดสูงสุดเลยละกันเนาะอ่ะโอ้ย เอากี่ทีดี เอาสิบทีก็พอแล้วนะฮะ ถ้าไม่แตกผมพอเลยนะครับ เพราะว่า อย่างที่บอกไปนะครับเกมสล็อต อย่าไปคาดหวังอะไรมาก ไปครับสิบที อันนี้ทำเพื่อท่านผู้ชมเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้ยโหโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมห้าพันสิบทีครับ จากสี่หมื่นเหลือหนึ่งพันนะะโอ้ยราคาทุนด้วยนะครับ เป็นเรื่องแล้วยังไงนะฮะก็ พอแล้วดีกว่านะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะท่านผู้ชมนะ ถ้าเราไปต่อเนี่ย หัวร้อนเนี่ยยังไงก็หมดนะฮะหนึ่งพันเนี่ยหมดแน่นอนนะ เพราะว่ามันไม่ได้มีโชค อะไรตลอดอย่างนี้แน่นอนนะครับถามว่าผมเสียดายไหมผมเสียดายมากนะฮะแต่ว่าอ่ะเราเงินทุนมาน้อยด้วยนะสามพันกว่าบาท ตอนนี้ก็ขาดทุนไปพันกว่าบาท ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชม แต่เสียดายนะ แต่ไม่เป็นไรครับผมอันนี้ผมมาทำ มาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะว่า การที่เราแบบโลภมากเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับ ก็สำหรับคนที่ชอบคลิปไหนนะฮะ อยากให้ผมทำเกมอะไรก็ อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอนะครับ เดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วเดี๋ยวผมจัดให้นะสำหรับเกมที่ท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่น อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะ เพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆ ต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะท่านผู้ชมนะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ